ไทยเปรมใจเปรมปรีสถาบันนี้นามระเบีทั่วลาอคมมชได้รับความก้าวหน้ามั่นใจาวน้ำเงินาเดินเราดีก็เปลี่ยนสักดีสามัค เกรงใจเกรงปรีสถาบันนี้นาระเบิดั่วลาอบรมองค์ฝึกคนเพิ่มพูนวิชาได้รับความเข้าหน้าศึกษามั่นใจทาเงินทางเดินเราดีขอเกียรศักดิ์ศรีสามัคคียิใหญ่สร้างคุณธรรมเลิศประจำหัวใจควรควร สังเทวังจิตผูพันจิตมันบูชาสถาปตีช่ก่อสร้างเลยฮะมนุษยธรรมก้านาองค์เทพเทวาบันดาลานงานทักษะวิชาชีพขึ้นสูงฤทธิ์ถึนเชี่ยวชาญพวกเราภูใจแรงนึกไทยทั่วกัน いしゃいよ、いよ、いよ